ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน บริจาคเงิน เข้ากองทุนพัฒนา S&T ลดหย่อนภาษีได้ ทราบไหมครับว่าคุณก็มีส่วนช่วยยกระดับ และสนับสนุนให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้นะครับ สามารถทำได้ในรูปแบบการบริจาคเงินเข้ากองทุน เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งเงินบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าด้วยนะครับ สวทชให้ความสำคัญ และเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์ มีการศึกษาวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น หน้ากากอนามัยเซฟี่พลัสเจิมเซเบอร์โรบอทชุดตร รวจเชื้อก่อโรคโควิด -19 และพีทเปลปกป้อง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 02 564 8000